อัปเดต 15 พฤษภาคม 64 บัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ เปิดพฤษภาคมนี้หรือไม่ลงทะเบียนเมื่อไร วัสดีค่ะทุกคนกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคน ไทย ทั่วประเทศนะคะ ก็มาพบกันในวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 ค่ะ และก็เช่นเคยนะคะ ทางช่องมาอัปเดตข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆจากทางรัฐบาลนะคะ ซึ่งข่าวสารในวันนี้นะคะ ก็มีพ่อแม่พี่น้องนะคะ สอบถามกันเข้ามานะคะ สำหรับเรื่องการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนรอบใหม่นะคะ ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะ ก็มีข่าวออกมาว่าจะลงเปิดลงทะเบียนรอบใหม่ในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะสำหรับรายละเอียดข่าวสารนี้นะคะเดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังกันค่ะ ก่อนรับฟังข่าวสารนะคะ ก็ขอกำลังใจจากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันไว้นะคะ ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆในทุกๆวันค่ะ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะ เดี๋ยวเราไปฟังข่าวสารนี้ พร้อมๆกันค่ะ จากก่อนหน้านี้นะคะที่มีข่าวออกมานะคะ ว่าจะมีการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนรอบใหม่นะคะ ประมาณปลายเดือนพฤษภาคมนี้ หรือโครงการเราชนะจบลงนั่นเองนะคะ ซึ่งก็มีคุณพ่อคุณแม่นะคะสอบถามกันเข้ามานะคะ ว่าจะลงทะเบียนเมื่อไหร่กันแน่นะคะ เพราะว่าเท่าที่ทราบกันนะคะ ผู้มีรายได้น้อยอีกมากเลยทีเดียวนะคะ ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนรับบัตรคนจนหรือ ือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองค่ะ และเท่าที่ทราบกันนะคะ ทุกการเยียวยานะคะ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะ ก็จะได้รับเงินเยียวยาอัตโนมัติได้รับเป็นกลุ่มแรกนะคะ ซึ่งคุณพ่อคุณแม่นะคะก็มีความต้องการในส่วนตรงนี้นะคะ เพราะว่าถ้าเกิดไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนก็ต้องทำขั้นตอนการลงทะเบียนเยียวยาหลายๆ อย่างนะคะ ก็แน่นอนนะ คะว่ามันเป็นขั้นตอนที่ยากสำหรับคนเฒ่าคนแก่นะคะ จะอธิบายแบบนี้นะคะจากข่าวก่อนหน้านี้นะคะที่มีข่าวออกมาว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่ปลายเดือนพฤษภาคม หรือโครงการเราชนะจบลงนั่นเองนะคะ แต่เนื่องด้วยนะคะทางรัฐบาลนะคะมีการต่อขยายเพิ่มเติมนั่นเองนะคะ ขยายโครงการออกไปนะคะ ซึ่งโครงการเราชนะม .33 เรารักกันนะคะทาง รัฐบาลนะคะก็ขยายเวลาออกไปจนถึง 30 มิถุนายน2564 นะคะ ก็ต้องรอการออกไปอีกนะคะสำหรับการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนรอบใหม่ค่ะ ก็อดใจรอกันนิดหนึ่งนะคะ ก็เท่าที่ทราบกันนะคะ ว่าช่วงนี้นะคะ มีการระบาดเข้ามาในรอบที่ 3 นะคะ ทุกโครงการก็ต้องมีการขยับขยายออก ออกไปค่ะ ซึ่งณตอนนี้นะคะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนรายเก่านะคะ ก็ยังคงได้รับสิทธิต่างๆ จากทางรัฐบาลเหมือนเดิมนะคะ จนกว่านะคะจะมีการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องก็มาตอบคำถามไว้เพียงเท่านี้นะคะ ถ้าหากเป็นประโยชน์ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ออกไปให้ชนอื่นได้รับทราบทั่วกันค่ะก็ เอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะ